บาลนพรัตนราชธานีค่ะเป็นองค์กรที่มุ่งให้การบริการประชาชนนะคะทั้งในด้านของการบริการและนอกจากนั้นนะคะ เรายังเน้นในเรื่องของการศึกษาด้านวิชาการนะคะ มีการค้นคว้ามีการทำวิจัยต่างๆ ค่อนข้างเยอะค่ะ และนอกจากนั้นนะคะ ยังเป็นสถานที่ที่ รับเป็นที่ของฝึกการฝึกอบรม บุคลากรทางการแพทย์ และก็ในสาขาวิชาอื่น ๆ ทั่วไปนะคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าทำให้เรามีโอกาสในการพัฒนาองค์กรเป็นค่อนข้างเยอะนะคะ นอกจากว่าประโยชน์ที่ได้จากการศึกษามาฝึกงานแล้วเนี่ยยังพบว่าเเป็นแหล่งที่ทำให้เราสามารถพัฒนาการเรียนการสอนการให้บริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้ที่นักศึกษามาฝึกงานเนี่ย บริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโรงพยาบาลนะคะ และนอกจากนั้นค่ะก็ยังเป็นการที่ว่าเราจะสามจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรสถาบันการศึกษานั้น หรือว่าโรงพยาบาลด้วยนะคะ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการที่ส่งผลให้ทั้งโรงพยาบาลเอง และสถาบันการศึกษาเนี่ยพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ไป ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้ในที่สุดนะคะสำหรับโรงพยาบาลพระธานีเนี่ยเน้นเรื่องของการดำเนินงานด้านอาชีพและความปลอดภัยค่ะ จะมีนักศึกษาสหกิจนะคะ มาฝึกที่เราค่อนข้างหลายสาขานะคะ โดยเฉพาะสหกิจของอาชวนายว่าความปลอดภัยค่ะ จะพบว่าในหลักสูตรนี้ค่ะสามารถเข้ามาในเรื่องของการสร้างความตระหนัก การบริหารจัดการโครงการต่างๆของโรงพยาบาลได้ค่อนข้างเยอะนะคะ นอกจากนั้นนะคะ น้องๆที่มาฝึกที่นี่ค่ะ จะมีไอเดียที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะ ในบางสิ่งบางอย่างที่น้องได้ทำการแก้ปัญหาไป จัดการแผนโครงการต่าง ๆ ไปให้โรงพยาบาลนะคะ แล้วก็ที่สำคัญค่ะมีประเด็นอื่น ๆหลายๆอย่างนะคะที่โรงพยาบาลเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะ สามารถมาต่อยอดของการศึกษาทำการวิจัยได้ หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะอย่างอื่นนะคะที่น้องๆในตอนที่เป็นนักเรียนนะคะ เสนอแนะไปแล้วยังทำไม่ได้ ในฐานะของที่ว่ามีศักยภาพของนักศึกษาอยู่ใช่ไหมคะ ทางนี้แหละค่ะ โรงพยาบาล สนใจเป็นอันมากหลายหลายกรณีเลยนะคะ คือเอาข้อเสนอแนะของน้องเนี่ยเข้าสู่ระดับของกรรมการผู้บริหารเลยค่ะ เพื่อสารต่อตรงนี้ให้เป็นความจริงไป อันนี้เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลต้องขอขอบคุณนักศึกษาสหกิจในครั้งนี้ด้วยนะคะ คือก่อนอื่นคือการที่เราเราทำงานปกติเนี่ยภาระหน้าที่รับผิดชอบของของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็คือเต็มตัว แต่พอมีน้องสาหกิจศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย เรามองว่าด้วยความที่เรามองว่าเขามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่1นึ่งหนึ่งหนึ่งคนหรือ 1 อัตราเนี่ยมันทำให้เราได้กำลังพลที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระงาน ในส่วนที่น้องเขามีศักยภาพ อาจจะไม่ได้รับผิดชอบทั้งหมดในในหนึ่งจ็อบแต่ก็คือมาแบ่งเบาในส่วนที่น้องเขาสามารถทำงานได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะฮะเขาก็จะมีแนวคิดหรือมีเทคนิคในการ ทำงานในรูปแบบใหม่ ตรงนี้อาจจะมาเสริมการทำงานของรุ่นพี่รุ่นเก่าๆ หรือว่าเทคนิคเก่าๆนะน้องก็จะมาช่วยเสริมตรงนี้ได้นะในในบางในบางพาร์ท ในบางส่วนของการทำงาน ครับผม ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเลยนะคะ ที่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ค่ะ เพราะว่าจากการที่เรามีการสนศึกษามาฝึกร่วมกันเนี่ยค่ะหลายปีที่ผ่านมาเราจะมีการประชุมหารือกันนะคะว่า ขณะที่สนศึกษามาเนี่ยมีปัญหาอะไร และจะมีเออจะควรจะปรับปรุงหลักสูตรยังไงบ้าง เพื่อให้พัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยค่ะให้มีสมรรถนะที่ดีเยี่ยม สามารถไปทำงานได้อย่างตอบโจทย์กับความต้องการของ หลายๆที่ได้นะคะ อย่างเช่นนักศึกษาของออนักศึกษาสหกิจได้ของช่วยความปลอดภัยเนี่ย พอออกไปแล้วนะคะในเรื่องของการการที่จะไปครีเอทใช่ไหมคะการแก้ปัญหาอื่น ๆ เนี่ยในบางครั้งเนี่ยยังไม่สามารถทำได้เราก็มีการหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์นะคะว่าจะทํำยังไงที่จะให้เติมเต็มศึกษาตรงจุดนี้ให้สามารถกลับไปเนี่ยทำงานให้โรงงานได้เลยตัวนี้ค่ะซึ่งหลาย ๆ ส่วนเนี่ยหลายๆ ครั้งเราก็มีการคุยกับทางโรงงานด้วยเหมือนกันนะคะว่า ต้องการนักศึกษาที่จบไปทำงานเนี่ยแบบไหนยังไง แล้วก็หลายๆ ครั้งอะค่ะ ก็จะพบว่านักศึกษาที่มาฝึกงานที่นพรัตน์เนี่ยนะคะ เราฝึกไปเทรนไป แล้วก็ปรากฏว่า เราก็ขอเชิญชวนน้องเนี่ยมาทำงานกับเราก็หลายคนนะคะ น้องบางคนนะคะ บอกว่าโอ้ยพี่หนูอยากเป็นพยาบาล แต่ว่าบังเอิญว่าโอกาสเป็นพยาบาลเนี่ยไม่มี แล้วมาทำโรงพยาบาลเนี่ยหนูก็โอเคแล้วนะได้มาเห็นโรงพยาบาลได้มาเห็นคนไข้เนี่ย เขาก็ชอบตรงนี้นะคะแล้วก็ทำตรงนั้นได้อย่างดีอะค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยากให้มีการเตรียมความพร้อมที่ว่าเออต้องศึกษาด้วยว่าตรงเนี้ยงานของช่วยในความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะภาคราชการก็บังคับให้ทำนะคะแล้วก็ความก้าวหน้าของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ ตอนนี้คือจะมีเรื่องของนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งบางที่เนี่ยเขารับจากวิชาการช่วยในความปลอดภัย จากองค์กรข้างนอกด้วย จบจากมหาลัยเอกชนด้วย เข้ามาบรรจุเป็นพนักงานของราชการวิสาหกิจด้วยตรงนี้นะคะค่ะ คือถ้าเรามองว่าน้องมาสาหกิจเนี่ยน้องเป็นเจ้าหน้าที่ น้องก็จะเริ่มมีการปรับตัวเอง ปรับตัวให้เข้ากับงานนะปรับแนวคิดในการทำงาน ถ้ามาแล้วสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้นะฮะพอจบไปแล้วแล้วจะไปทำงานที่ใหม่เนี่ยผมมองว่าแนวคิด รอบแนวคิดความคิดเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบขึ้นเนี่ยผมว่าการที่ออกไปแล้วก็ไปทำงานในในไม่ว่าหน่วยงานไหน อาจจะต่างหน่วยงานจากที่เคยมาสาขิตก็ได้เขาจะปรับตัวได้เขาจะทำงานได้ แล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการต้องมาฝึกฝึกฝนเด็กให้ให้รู้จักการปรับตัวในการทำงาน จากเด็กที่เป็นนักศึกษาเป็นเป็นบุคลากรทำงานเนี่ยเราก็ไปจะประหยัดเวลาในการฝึกฝนเด็ก ราะว่าเขาเขาได้เรียนรู้แล้ว ว่าเขาต้องทำตัวยังไง ต้องวางตัวยังไง ต้องขวนขวายหาความรู้ยังไงนะฮะวางตัวในสังคมยังไง เราก็ประหยัดเวลาไปละส่วนหนึ่งสำหรับสำหรับเด็กชุดที่มาสาธิต